อาสิดีบ่พอบ่พอดี อยากสิรั้เจ้าไว้ ด้วยใจ เลยเอ่ยขอจากคำสองคำสิได้บอกว่าเจ้าสิบอกมีัยว่าเจ้าสิบอกเปลี่ยนไปเอาสเงินมันแก่แน่นแฟน คือคนนี้ที่ปั้นไว้ใจอายมันซึ้งอย่าให้ตื่นตกใจ ให้ได้สำแลให้เจ้าเธอ ให้เจ้าคอยเมื่อไอคืนเมื่ออย่าเฝ้าเบื่อให้เจ้าคอยพิสูจน์หาเขาว่าไอสิบอก อเก่าฮอดมือนั้นสิไปทวงหาเขาให้เจ้าทาสิบ่มีผู้ใดแทนที่เจ้าได้ฟังไว้เลยละยังนับคน non bonanzi va